การจำแนกประเภทข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น การจำแนกประเภทข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ข้อมูลที่ลงบันทึกเรียบร้อยแล้ว ต้องนำมาจัดหมวดหมู่ตามประเภทของข้อมูล โดยอาศัยหลักทฤษฎีตามที่ได้ศึกษา รวมทั้งวัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษาที่กำหนดไว้ 2.1 การตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์และการสังเกตว่าตอบคำถามครบถ้วน ทุกคำถามหรือไม่ ถ้าข้อมูลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จัดแยกไว้ต่างหากเพื่อเก็บข้อมูลซ่อม การตรวจสอบข้อมูลแหล่งบุคคล คือการตรวจสอบว่า ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทเดียวกัน ที่ได้จากบุคคลต่างกัน ข้อมูลมีความเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร บันทึกข้อสังเกตและให้หมายเลขลำดับข้อมูลไว้ เช่น ข้อมูลพิธีกรรมขึ้นบ้านใหม่ เก็บข้อมูลได้จากวิทยากร3คน ในพื้นที่ที่เลือกศึกษาแห่งเดียวกัน ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกให้ลำดับข้อมูลไว้ และจัดหมวดหมู่ไว้ด้วยกัน บันทึกข้อสังเกตไว้ เช่น ขั้นตอนการดำเนินพิธีเหมือนกันทุกขั้นตอน แต่เครื่องประกอบพิธีต่างกัน คือลำดับที่ 1 ใช้ 9 อย่าง ลำดับที่ 2 และ 3 ใช้ 7 อย่าง เป็นต้น 2.2 การจัดหมวดหมู่ เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วนำข้อมูลมาจัดเข้าหมวดหมู่ โดยใช้แนวคิดหรือหลักการจำแนกตามที่ท่านผู้รู้กำหนด หรือผู้ศึกษาอาจจะกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกข้อมูลขึ้นเองก็ได้ แต่ต้องชี้แจงเกณฑ์ในการจำแนกให้ชัดเจน เช่น การจำแนกเครื่องหัตถกรรมจักสารอาจจัดจำแนกตามประโยชน์การใช้สอยเป็นเครื่องมือเกษตร เครื่องจับสัตว์น้ำเครื่องจับสัตว์บก เครื่องใช้ในบ้าน หรืออาจจัดแบ่งตามลวดลาย เช่น ลาย 1 ลาย 2 ลาย 3 ลายดอกพิกุล ลายขัดเป็นต้น ถ้าเป็นข้อมูลประเภทมุขปาฐะสามารถจัดจำแนกประเภทตามลักษณะรูปแบบของข้อมูล เช่น นิทาน ปริศนา สุภาษิต และแบ่งหมวดหมู่ย่อยๆ ลงได้อีกตามหลักเกณฑ์ที่ท่านผู้รู้ได้กำหนดไว้เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ขั้นตอนนี้จะเป็นการใช้แนวคิดหรือทฤษฎี มาเป็นหลักในการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้คำตอบ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แล้วสร้างข้อสรุปให้ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะจากการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา การสร้างแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถทำได้โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และผลงานของท่านผู้ที่ได้ทำไว้เป็นแนวทาง จุดสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือ การตีความหรือการแปลความหมายข้อมูล ผู้ศึกษาต้องพยายามทำความเข้าใจความหมายของข้อมูล จากสิ่งที่สังเกตเห็นหรือได้รับฟังจากผู้ให้ข้อมูล เพราะสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น ย่อมมีความหมายอยู่ในตัวเอง การตีความข้อมูลต้องอาศัยบริบท และบทบาทของข้อมูลประกอบด้วย จึงจะสามารถเข้าใจความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การตีความข้อมูลประเภทมุขปาฐะเป็นการตีความที่มีเนื้อหาข้อมูลซึ่งเป็นถ้อยคำ สำหรับข้อมูลประเภทมุขปาฐะนั้น จะสามารถตีความได้จากชิ้นงาน โดยเริ่มจากการพิจารณาวัตถุประสงค์ของการสร้าง รูปทรง การสร้างรูปแบบ โครงสร้าง กรรมวิธีการผลิต วัตถุดิบ และเนื้อหาสาระ การวิเคราะห์นี้ไม่ใช่เพียงผู้รู้ว่าเป็นอย่างไร ใช้ทำอะไรเท่านั้น แต่ต้องมองให้ลึกและอ่านให้ออกว่า การที่มีรูปแบบ รูปทรง โครงสร้าง เทคนิค และการใช้วัตถุดิบเช่นนี้ มีความสัมพันธ์กับการใช้สอย และเกี่ยวเนื่องกับประเพณี ค่านิยมในท้องถิ่นนั้นอย่างไร เช่น การศึกษาวิเคราะห์กระติบหรือกล่องข้าวของภาคเหนือ และภาคอีสาน เริ่มจากการพิจารณารูปทรง ซึ่งอาจจะผูกพันกับคติเรื่องความงาม และวัฒนธรรมในอดีต เช่น รูปทรงของกระติบแถบอีสานเหนือ ตั้งแต่นครพนม สกลนคร อุดรธานี จะมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก มีฝาปิด แต่ถ้าเป็นกล่องข้าวแถบมหาสารคาม ร้อยเอ็ดกาลสิน จะมีลักษณะคล้ายโถ มีขาไม้ มีฝาคล้ายฝาชี ซึ่งอาจเป็นเพราะรับอิทธิพลมาจากกล่องข้าวขวัญของพวกขเขมร จึงเกิดเป็นประเพณีนิยม ประโยชน์ใช้สอยใช้ใส่ข้าวเหนียวนึ่งเหมือนกัน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมประเพณีและการสร้างรูปแบบ 4. การนำเสนอข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น การนำเสนอผลการศึกษาโดยส่วนใหญ่ จะใช้การนำเสนอในรูปแบบของรายงานทางวิชาการ โดยเริ่มจากการวางโครงเรื่องของรายงานซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญ โครงเรื่องที่ดีจะทำให้ผู้เขียนทำรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสำคัญของโครงเรื่องมีดังนี้ค่ะ 4.1โครงเรื่องช่วยให้รายงานมีเอกภาพสารัตภาพ และสัมพันธภาพ 4.2 โครงเรื่องช่วยให้รายงานมีเนื้อหาสมบูรณ์ครบถ้วนตามขอบเขตที่กำหนดไว้ 4.3โครงเรื่องช่วยให้การเขียนในแต่ละหัวข้อมีเนื้อหาได้สัดส่วน เน้นความหรือขยายความได้อย่างเหมาะสมชัดเจน 4.4โครงเรื่องช่วยให้รายงานน่าอ่าน เพราะมีการรวบรวมและจัดลำดับความรู้ความคิดไว้อย่างเป็นระบบ